ฟู้ดสไตลิสคืออะไร หน้าที่ของฟู้ดสไตลิสคือ ตกแต่งอาหารให้สวยงาม ชวนรับประทาน ส่วนใหญ่มักทำงานร่วมกับเชฟในการตกแต่งจานเพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ แน่นอนว่าหน้าตาของอาหารที่สวยงามขึ้นนี้ จะสามารถเพิ่มราคาอาหารให้สูงขึ้นตามไปด้วย การปรับเปลี่ยนสไตล์และหน้าตาของอาหาร ยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากเมนูใหม่ ๆ ที่ในแต่ละร้านพยายามรังสรรค์ขึ้นเพื่อเอาใจลูกค้า รวมไปถึงการถือกำเนิดของนิตยสารอย่างฟู้ดสไตลิสฟู้ดสไตลิสที่ดีควรรักในการทำอาหาร เข้าใจธรรมชาติของวัตถุดิบ และวิธีปรุงอาหารที่แตกต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์ พิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียด และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ส่วนในต่างประเทศนั้น นอกจากฟู้ดสไตลิสจะมีหน้าที่ออกแบบตกแต่งเมนูเด็ด ตามร้านอาหารแล้ว ฟู้ดสไตลิสยังมีบทบาทในธุรกิจสร้างสรรค์ในหลายระดับ นับตั้งแต่การวางคอนเซปต์อาหาร การเลือกแบบตกแต่งจานอาหาร การจัดพร็อพที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร การนำเสนอเมนูอาหารในสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบการจัดวาง การเขียนคอลัมน์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีเรื่องอาหารเป็นส่วนประกอบ และการสอนทำอาหารอีกด้วย หลักการจัดอาหารให้ดูน่ารับประทานมี 4 ข้อหลัก ๆ คือ ข้อที่1สร้างโครงล่าง เริ่มต้นจากการวาดรูป การสเก็ตให้เห็นภาพจานอาหาร ที่ต้องการค้นหาแรงบันดาลใจจากรูปภาพหรือสิ่งของต่าง ๆ เลือกหยิบส่วนผสมที่ต้องการเน้นวางลงบนจานอาหาร และใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อทำให้การตกแต่งอาหารดูเรียบง่าย ข้อที่ 2 การสร้างสมดุลบนจาน เล่นสี รูปทรงและเนื้อพื้นผิว เพื่อให้มั่นใจว่าคนที่รับประทานจะไม่รู้สึกว่าเยอะเกินไป และการจัดตกแต่งอาหารไม่ควรกลบรสชาติและประโยชน์ของอาหารนั้นด้วย ข้อที่ 3 ใช้ขนาดและสัดส่วน ส่วนผสมที่มีปริมาณถูกต้อง และใช้ตัวจานช่วยเติมเต็มให้อาหารดูสมบูรณ์ โดยมีขนาดที่ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป ใช้สัดส่วนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและผักที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสรรค์อาหารที่มีความสมดุลตามโภชนาการ ข้อที่ 4 การเน้นส่วนผสมหลักให้มีความโดดเด่นออกมา และให้ความสำคัญกับวัตถุดิบรองอื่น อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การตกแต่งจานซอสและแม้กระทั่งตัวจานเองด้วย ส่วนของหวานนั้น คืออาหารชนิดหนึ่งที่นิยมรับประทานภายหลังรับประทานอาหารคาว ซึ่งในปัจจุบัน อาหารหวานหรือ ขนมหวาน เป็นที่นิยมกันมากไม่ว่าจะเป็นในร้านเบเกอรี่ ร้านกาแฟ ที่นิยมนำขนมหวาน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดลูกค้า หากใครที่ต้องการเพิ่มรายได้ อาจจะนำการทำขนมหวานควบคู่ไปกับร้านกาแฟ โดยการทำขนมนั้น เราอาจนำวัตถุดิบที่หาได้ง่าย หรือมีในท้องถิ่นนำมาประยุกต์เป็นส่วนผสมของขนมหวาน ที่มีความแตกต่างกับที่อื่น ๆ สามารถทำได้เองได้ง่าย ๆ แถมมีต้นทุนต่ำอีกด้วย และขนมหวาน ก็ยังสามารถขายได้กับคนทุกกลุ่ม เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลาย หรือสามารถทำส่งขายได้ด้วย เพราะขนมหวานนั้นใช่ว่าจะต้องเสิร์ฟคู่กับกาแฟเท่านั้น แต่เราสามารถทำแล้วส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้ารายอื่นๆได้อีก หรือจะเอาไปฝากขายไว้ตามร้านต่างๆก็ได้ เป็นการเพิ่มยอดขายอย่างรวดเร็ว และช่วยโปรโมทร้านค้าของตนเองได้อีกด้วย เห็นไหมคะว่าขนมหวานก็สามารถเพิ่มกำไรได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องกลัวว่าจะทำขายแล้วขายไม่หมด จนต้องทิ้งอย่างน่าเสียดาย เพราะเราสามารถทำขายส่งได้นั่นเอง